อยากจะกล่าวเสริมในเรื่องของการสาธิตนิดนึงนะครับก็ ของจื้อเคยกล่าวไว้นะครับว่า สิ่งที่คุณได้ยินคุณมักจะลืม สิ่งที่คุณได้เห็นคุณมักจะจำแต่สิ่งที่คุณได้ทำคุณจะเข้าใจ เพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นการแบ่งเลเวลครับ เราอยากให้คนฟังเนี่ยเขาได้แค่ได้ยินแล้วจำคุณหรือไม่ แค่จำเพียงพอไหม แต่ถ้าเกิดทำให้เขาเข้าใจได้นะครับ มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพอคนเขาเข้าใจสิ่งที่คุณสื่อสารแล้วเขาย่อมที่จะสนับสนุนคุณมากเป็นพิเศษอย่างแน่นอน อีกเทคนิคหนึ่งของการทำ Presentation ให้ประสบความสำเร็จนะครับ ก็คือจำไว้เสมอเลยนะครับว่าเราต้องใช้ภาพในการเล่าเรื่อง ภาพในการเล่าเรื่องนี้นะครับ หมายความว่ายังไงจำไว้เลยนะครับ ปกติเวลาเราทำ PowerPoint หรือทำ Presentation ทั่วไปอย่างแรกเลยเวลาเราจะขึ้นหัว ในแต่ละหัวข้อ หรือในแต่ละหัวข้อมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะพูดถึง เรามักจะเห็นอะไรไหมครับ เราจะเห็น Bullet Point ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 Bullet Point ข้อดีของมันคืออะไรครับ มันทำให้เราเห็นทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ เป็น Pattern ที่ทำให้คนเข้าใจว่าเราจะพูดอะไร แต่ปัญหาก็คือว่า บูลเลตพอยต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนมักจะใช้เหมือนเหมือนกัน แล้วก็ใช้ซ้ำๆกันนะครับ การใช้บูลเลตพอยต์จะดีต่อเมื่อใช้เปิดแค่ให้เห็นนะครับ ว่าวันนี้เรามีหัวข้ออะไรบ้างที่จะนำเสนอ แต่หลังจากนั้นทั้งหมดถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากบูลเลตพอยต์ในแต่ละบูลเลตพอยต์เนี่ยให้เป็นภาพแทน คนจะจำภาพกับข้อความที่เราขึ้นมากกว่าการจำบูลเลตพอยต์นะครับ เพราะฉะนั้นจำไว้เสมอเลยครับ ว่าเปลี่ยนจากบุลเลต์พอยต์ในทุกๆบุลเลต์พอยต์ให้เป็นภาพหนึ่งภาพในแต่ละสไลด์ จะช่วยให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น หลักของการสื่อสารพื้นฐานนะครับเขาเชื่อกันว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องจำไว้เลยนะครับว่านั่นคือความสำคัญของการใช้ภาพ ถ้าเราใช้ภาพ1ภาพแทน ประโยคทั้งหมดใน1หน้ากระดาษ A4 ของเราได้มันจะทำให้ ผู้รับสารเนี่ยสนใจเรื่องที่เราเล่าได้อย่างแท้จริงและก็จดจ่ออยู่กับสตอรี่ที่เราเล่าแทนที่จะสนใจพารากราฟหรือข้อความอยู่บนกระดานทั้งหมด อีกเทคนิคหนึ่งของการทำ Presentation ที่ประสบความสำเร็จนะครับ นั่นก็คือเรื่องของการจัดการกับตัวเลขครับ แน่นอนครับเวลาเราเตรียมการนำเสนอ หรือการฉายภาพให้เห็นสภาวะ ปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งถ้าเรามีตัวเลขสถิติมาแสดง ข้อดีมันคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการของเรานะครับ ว่ามีการศึกษามาแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คิดขึ้นมาเองหรือฟุ้งขึ้นมาเองนะครับ แต่มีการศึกษาข้อมูลสถิติต่างๆ มาอย่างมาอย่างดีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตัวเลขที่มีจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ย ยิ่งตัวเลขใหญ่มากเท่าไหร่ ยิ่งตัวเลขมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งไกลตัวผู้บริโภคออกไปมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งห่างไกลจากผู้รับสารมากขึ้นเท่านั้น นี่คือข้อเสียของการใช้ข้อมูลสถิติ เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราจะใช้ยังไงใช้สถิติอย่างไรให้น่าสนใจกับผู้ฟังนั่นก็คือต้องย่อยข้อมูลสถิติ หรือตัวเลขตัวนั้น ให้เข้าใกล้กับชีวิตจริงของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นนะครับ คุณสามารถโยงตัวเลขที่มันจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยให้สามารถเข้าใกล้กับผู้บริโภคได้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้นเคยเนี่ยทำได้ยังไง ตัวอย่างหนึ่งของแบรนด์ Apple นะครับก็คือตอนออก iPod นะครับเขาบอกว่า iPod รุ่นใหม่เนี่ยมีความจุ 30 กิกะไบต์คำถามคือ 30 กิกะไบต์เนี่ยถ้าคนทั่วไป ก็ไม่เข้าใจหรอกครับไอ้กิกะไบต์เนี่ยมัน 30 กิกะไบต์มันมันมันดูเยอะก็จริง แต่ก็ไม่เข้าใจครับว่ามัน แล้วมันมีความหมายยังไงกับผู้บริโภค แต่สติฟจ็อบนะครับ ทีมสติฟจ็อบได้นำเสนอในสื่อออกมาว่า 30 กิกะไบต์เนี่ย ก็คือ 7,500 เพลง 25,000 ภาพ และหนังอีก 75 ชั่วโมงในกระเป๋าของคุณ อย่างนี้แหละครับเป็นการย่อยตัวเลขที่มันดูใหญ่มาก ให้มันเข้าใกล้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ให้ผู้บริโภคเห็นว่าตัวเลขมีความหมายกับเขาอย่างไร นั่นก็คือหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนตัวเลขสถิติ หรือตัวเลขที่ยิ่งใหญ่เนี่ยให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกไปด้วยและสัมผัสไปด้วยว่าไอตัวสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันสำคัญกับเขายังไงครับจากที่ได้ฟังนิยามทั้งหมดของคำว่า pitch ในนิยามที่ผมให้ไว้นะครับ ถ้าทุกคนได้ลองเอาเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้กันมาที่ผมได้นำเสนอมาก่อนหน้านั้น มาบวกเข้ากับนะครับพิชโมเดลที่ผมได้นำเสนอนะครับ ผมคิดว่าถ้าทุกคนนำนำมาผนวกเข้าหากันและฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนกันอย่างอย่างอย่างดีนะครับ แล้วก็เอาไปปฏิบัตินำไปใช้ในสถานที่ต่างๆนำไปใช้ในเวทีการประกวดต่างๆนะครับ ผมเชื่อว่าจะทำให้การพิชชิ่งของทุกๆ คนเนี่ย เกิดพลังสร้างสรรค์สังคม อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างแน่นอน